สินค้าลอตโซ่หาซื้อง่ายอยู่ช่องทางใกล้ตัวคุณ ไม่ว่าจะเป็นบิ๊กซีโลตัสเซเว่นอีเลฟเว่นหรือห้างสรรพสินค้าทั่วไป หรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ลอตโซ่ยูเนียนช็อป